อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยโอเคผมขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านที่เ้ารับชมกับกันอเมกาในวันนี้ด้วยวันนี้เราจะเล่นเกมมังกรเราจะมาค้นหาข่าวมังกรกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้ที่2,000กับการเดินเบ็ดที่ 24นะครับผมมา วันนี้เรามาเล่นกันดึกหน่อยเนาะหนึ่งทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมและช่วงเช้าบ่ายก็แตกดีนะครับผมช่วงเช้าบ่ายแตกดี แต่ว่าเล่นอยู่ที่เบห้5ถึงเบบห15ผมช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับผมแนะนำให้เล่นช่วงบ่ายก็คือช่วงบ่ายถึงบ่าย4นะครับผม โอเคตอนนี้เราเป็นช่วงดึกครบดูกันว่าเบ่ส24 จะแตกปีขนาดไหนนะจ๊ะ ไปกันเลยพร้อมแล้วมังกรจะตื่นหรือเปล่าไยลุย โอเคผมเก็บตัวคูณไปเรื่อยนะผมเก็บไข่มังกรไปเรื่อยพอวายเข้ามาเชื่อมแล้วไข่มังกรจะเพิ่มตามอันดับ โอเคเม็ดนี้ยังไม่เข้าเลยจำนวน 24 รอบโอเค ไม่มาเลยไปเดี๋ยวเราใส่กันไปที่เบ็ด80 ดูที่เป็นไงเอ้ยไม่ใช่เบ็ด80ครับผมพูดเพียงผม 80 รอบ หมุนกันไปยาวๆผมเอาให้หมด ไม่ได้ก็เอาให้หมด โอเค ไปแล้ว5ก้อนโอ้โหไข่มังกรยังไม่เข้านะฮะโอ้โหมาแล้ววายเม็ดนี้เชื่อมแน่นอน ดอกนี้เป็นไงผมหัวใจแล้วต่อด้วยอัญมณีเขียวไม่เข้า โอ้โห ต้องบอกผมว่า เกมเนี่ยผมเป็นเกมที่ว่า เก่านะ เป็นเกมเก่านะ แต่ก็เป็นเกมที่ว่าคนเล่นก็ค่อนข้างเยอะนะผมเป็นเกมเก่าแต่คนเล่นเยอะเพราะอะไรครับผม เพราะเกมเก่าแต่แตกนะครับผม เกมใหม่มาจริงครับผมเกมใหม่มาจริงแต่เล่นไปไม่แตกจะเล่นไปทำไมครับผมท่านผู้ชม เออเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์แล้วกดให้กำลังใจ คอมเมนต์ให้กับแอดมินด้วยนะจ๊ะ ต้องบอกเลยที่นี่บริการดีมากครับผมบริการดีมาก มีคนคอยซัพพอร์ต และคอยแก้ไขปัญหาให้เราตลอด 24 ชั่วโมงนึกวเซเว่นเถอะครับผมทุกชม เออมังกรมาแล้วผมเบ็ดนี้ 48เอ้วหข่มังกรขึ้นไปที่ 10 ลูกแล้ว โอ้โหยังไงผมเม็ดนี้คำกรจะได้ 30ลูกกระเป๋าขึ้นมา19ลูกแล้วดอกนี้ไปอีกเท่าไหร่28 ลูก แล้วเชื่อมวายเม็ดนี้กะโดยกะทืบลงไปโอ้โหวายเชื่อมต่อดอกนี้ โอ้โห30ลูกเป็นที่เรียบร้อยมังกรจะออกมาหรือไม่มังกรจะออกมาเราไม่เรียบร้อยครับผมมังกรออกมาแล้วครับผมพี่น้องชาวไทยทุกท่านเอาครับผมเป็นเรื่องครับผมมังกรตื่นแล้วจะได้ 70 ลูกไหม70 ลูกจนได้ครับผมเม็ดนี้โอ้โหเป็นเรื่องแลยจ้ะ โอ้โห เม็ดนี้ กินกันไปยาวๆเลย โอ้โหเจ็ดสิบลูกมังกรทองออกมาแล้ว ยังไงครับผม เม็ดนี้ไหลกันไปต่อเนื่องเลยจ้า โอ้โห ดอกนี้เป็นไง วายมาแบบว่า อืมรู้จักเลย มังกรขยองมิก มา เม็ดนี้ยังไง โอ้โห เม็ดฟ้าแล้วต่อด้วยเม็ดแดงหรือเปล่า ตามังกร มังกร มังกร มังกร มังกร มังกรยังมา มังกรอู้มังกรไม่มา แต่ก็ยังได้ ยังได้ มังกรเรียบร้อยมังกรมาแน่ มังกรมาแน่เรียบร้อยเม็ดนี้ ยังไงโอ้โหมังกรยังไม่มาพ่นหน่อยพ่นหน่อยพ่นหน่อยพ่นหน่อยมังกรโอ้โหเม็ดนี้ร้อยเก้าสิบสองโอ้โหอะไรกันไปต่อเนื่องเป่าไปดิ มังกรมาจบเลยเนี่ยมังกรโอ้โหเรียบร้อย่มเพื่อนโอ้โหสองพันสี่ร้อยรู้จักกันเลยนะจ๊ะรู้จักกันเลยที่นี่รู้จักกันเลย โอ้ไม่จำเป็นต้องเล่นเบ็ดสูงเลย ไม่จำเป็นต้องเล่นเบ็ดร้อยยี่สองร้อยที่ว่าไปแตกเวอร์แตกทีเป็นล้านเป็นแสนนั่นคือแตกเวอร์นะผมหลอกตาแล้วผมนั่นคือแตกเวอร์นะผมหลอกตาประชาชนนะ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นผม รีบเข้ามาเล่นแล้วบอกว่าติดใจแน่นอนนะเออมาอยากจะตามมาเล่นที่เดียวผมสามารถตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสามารถตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะเออ รับรองติดใจกันแน่นอนนะ แต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ ยังไม่เท่าไหร่ ยังไหลกันไปเรื่อยๆโอ้โหดูท่านผู้ชม เออเหอเป่ากันไปอย่างต่อเนื่องครับผมเป่าไปอย่างต่อเนื่องครับผม ไหลกันแบบว่าเป็นน้ำเป็นท่ากันเลย โอ้โหเม็ดนี้รางวัลระดับซุปเปอร์เมกาวินเวอร์ไปเลยนะครับผม โอเค ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะสามารถตามเล่นได้ที่เดียวกับผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปแล้วก็สามารถกดเข้าไปสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเล่นกันได้เลยตอนนี้นะผมฝากแรกับผมมีโปรโมชั่นดีๆเยอะเพียบไปหมด ทั้งฝากแรกทั้งเป็นสมาชิกโอ้โหมีแต่ให้กับใครผมสามารถตามได้ที่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆสำหรับ วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะ ลาไปก่อน สวัสดีครับ เผเจอกับตาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมทุกชมบายบายเจบจบ